สวัสดีครับ ผมสินดาสาวก เดี๋ยววันนี้เราจะมาสมัครใช้บริการเว็บไซต์ YouTube นะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer Google Chrome หรือ Firefox สามารถใช้ได้ทั้งนั้นนะครับ ในที่นี้เนี่ยผมขอใช้เป็น Google Chrome แล้วกันนะครับ จากนั้นให้เราเข้าไปที่หน้าแรกของ YouTube โอเค ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าแรกของ YouTube ในหน้าแรกของ YouTube เนี่ย มุมขวามือด้านบน จะมีปุ่มสีฟ้าเขียนว่าลงชื่อเข้าใช้ให้คลิกเข้าไปนะครับ เมื่อเราคลิกเข้ามาเนี่ยยูทูบจะพาเรามาที่หน้าของ Google ในหน้าของ Google เนี่ยหากว่าใครมี Account ของ Google ที่เป็น s Gmail เนี่ยเราสามารถนำมาใช้ล็อกอิน เข้าสู่ระบบใช้งานได้นะครับ แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่มีให้เรามาสมัคร อคเคาท์ของ Google กัน โดยการที่เราจะคลิกเลือกที่สร้างบัญชีตัวอักษรสีน้ำเงินด้านล่างนี้นะครับ ให้เราคลิก จากนั้น Google จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกข้อมูลนะครับ แล้วก็ทำการกรอกข้อมูลลงไปตามที่ Google ต้องการา ที่ช่องที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณเนี่ย ให้เราเลือกที่ฉันต้องการที่อยู่ Gmail ใหม่ โอเค จากนั้น Google จะให้เราทำการสร้าง Gmail ใหม่ขึ้นมา เราก็ ผมขอตั้งเป็นสุจินดาสาวก 777 แล้วกัน โอเค จากนั้นให้เรากำหนดรหัสผ่านนะครับ จะต้องมีมากกว่า 8 อักขระขึ้นไปนะครับ โอเค ใครที่มาถึงช่องที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณนะครับ ไม่จำเป็นต้องกรอกนะครับ ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่มี ก็สามารถข้ามมาได้เลยนะครับ มากรอกที่ช่องพิมพ์ตัวอักษรนะครับ ให้เรานำตัวเลขที่เรามองเห็นด้านบนตัวนี้นะครับมาพิมพ์ลงสำหรับผมก็จะเป็น 8 9 9 6 8 6 6 5 6 จากนั้นเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูก เพื่อที่จะแสดงว่าเรายอมรับข้อกำหนดและนโยบายในการให้บริการของ Google นะครับ เสร็จแล้วก็คลิกที่ขั้นตอนต่อไป Google จะให้เรายืนยันบัญชีของเรานะครับโดยการที่ Google เนี่ยจะส่ง SMS เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับ แล้วก็คลิกเลือกทำต่อได้เลย รอสักครู่นะครับเดี๋ยว Google จะส่ง SMS เข้ามา โอเค ตอนนี้ผมได้รับ SMS จาก Google แล้ว แล้วก็นำตัวเลขที่ได้รับจาก Google นะครับมาใส่เข้าไป ของผมจะเป็น 594 283 จากนั้นเลือกทำต่อ รอสักครู่นะครับอ่า เมื่อเรามาถึงหน้านี้แล้วแสดงว่าตอนนี้เราได้สมัคร Gmail ของ Google เรียบร้อย Google จะให้เราทำการอัปโหลดรูปโปรไฟล์ของเราขึ้นมานะครับ แต่ถ้าหากว่าใครที่ยังยังไม่ต้องการอัปโหลดรูปโปรไฟล์ในตอนนี้ก็สามารถคลิกที่ขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับสำหรับผมขอข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยแล้วกันนะครับ เป็นขั้นตอนถัดไป โอเค ตอนนี้แสดงว่าเราประสบความสำเร็จในการสมัคร Gmail ของ Google เรียบร้อย ให้เราคลิกที่กลับไปที่ YouTube นะครับ อ่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้า YouTube อีกครั้งหนึ่งแล้ว สังเกตดูว่าด้านบนมุมขวามือของเรานะครับ จะมีชื่อ Gmail ของเราที่เราได้สมัคร ปรากฏอยู่นะครับสำหรับใครที่ได้ทำการอัปโหลดรูปโปรไฟล์เนี่ยจะมาปรากฏที่ตรงนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันในการใช้งานอื่นๆ การปรับแต่งการอัปโหลดวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันในวิดีโอคลิปหน้านะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ ผมขอสิ้นสุดเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ